วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเพชรตกครับผม EP ที่เจ็ดวันนี้เราพาทุกคนมาที่ตลาดปลา ใช่ซึ่งเป็นตลาดปลางคืนอ่าใช่ทุกมันตลาดเนี้ยมันจะเห็นเขาบอกว่าจะเปิดในทุกๆวันพุธแล้วซึ่งเป็นตลาดเนี้ยจะเป็นตลาดสำหรับ สัตว์น้ำแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ใช่ ก็คือมีทุกอย่างสัตว์น้ำอุปกรณ์เกี่ยวสัตว์น้ำใช่ แล้วก็เวลาเปิดเขาก็คือประมาณช่วงค่ำเนาะเปิดถึงเช้าอีกวันหนึ่งเลย ใช่ถูกต้องประมาณเก้าโมงเช้าของวันพรุ่งนี้เลยใช่ก็เดี๋ยวเราพาไปเดินดูเลยว่าที่นี่มีอะไรกันบ้าง โอเคเดี๋ยวตามพวกเรามาเลยเดี๋ยวมีของแจกแน่นอนตอน EP นี้ โอเค ตามครับ เห็นได้ว่าเนี่ยฮะ อย่างร้านอุปกรณ์ก็เปิดกัน ตลอดมีให้เลือกเยอะแยะมากมายปั๊มลงปั๊มน้ำเสียตอนคืน มาที่นี่ได้เลย พุทธคืนเนาะ แต่จริงจากจากที่เดิน เดินดูมาตลาดมาสักพักหนึงแล้วรอบหนึงแล้วนะคือ เหมือนกับว่าตลาดนี่มันเหมาะสำหรับ พวกที่แบบเป็นพ่อค้า อ่าอ่า พวกที่แบบเป็นพ่อค้าขายส่งไม่ว่าจะเป็นคนรักปลาหรือจะเป็นคนที่แบบว่าหลงไหลในอุปกรณ์สัตว์น้ำในทุกอย่างนี่คือมีหมดเลยนะค่อนข้างที่จะครบวงจรนะครับแล้วเรื่องระยะเวลานี่ก็สามารถคนที่ทำงานดึกๆดื่นๆสามารถเลิกงานก็เย็นแล้วมาช้อปปิ้งใช่ทั้งคืนนะฮะบอกเลยทั้งคืนนะฮะ เคเดี๋ยวเราพาไปดูอ่าโซนโซนเนี้ยเขาเรียกว่าโซลาเล่ ซึ่งมีปลาถุงเขาเรียกปลาถุง ขายกันเยอะแยะเลย ก็คือเป็นปลาที่มาจากฟาร์ม โดยเฉพาะเลยเเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน อกนี้ตัวเท่าไหร่พี่ตัวร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยสนใจไหมหน้านะหน้าอยู่นะอย่างตัวอย่างนี้เท่าไหร่อะพี่ อย่างนั้นตัวของถ้าหลายตัวตัวร้อยหลายตัวตัวร้อยหลายตัวนี่กี่ตัวพี่สิบตัวขึ้นสิบตัวขึ้น เอาไปแจกไม่ให้หมดเลย เออนิโม่นี่กระแสมาสักพักหนึ่งแล้วนะพี่ ตอนนี้มันโลบ้านเราอืมไปดูที่เอ้มไปดูที่ในเพจมืองนอกมากกว่า เพราะเมึงนอกมาอยู่ตัวสามห้าสี่สิบบาทแต่เป็นยูเอสนะตกตัวละพันกว่าโอ้จะเป็นสไตล์พวกนี้อ๋ออันนั้นเขาเรียกว่าอะไรพี่นิโมกาแล็กซี่อะไรพวกนั้นปะเอเมอรอนอ๋อถ้าลอกหมดปุ๊บ มันก็จะเป็นจะเป็นเนี่ยลอกหมดจะเป็นแบบเนี้ย อ่าฮะคือลอกหมดจะเป็นแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ย ถ้าลอกไม่หมดมันก็จะติดเป็นเป็นตัวตัวติดเกล็ดก็คือแบบเนี้ย อ๋อแล้วมันมันมันจะโตไปเรื่อยๆพี่ มันถึงจะลอก หรือว่ามันมันแล้วแต่ใช่ เพราะชุดนี้เป็นชุดสองก็คือชุดน้องมันเพิ่งได้สองเดือนขึ้นชุดชุดตัวใหญ่เนี้ยมีได้สามเดือนสามเดือนกว่าแล้วสามเอนเออน่าสนใจว่ะเช่ไหมเอาไปฝากลูกเพจดีกว่าเออนี่มามาจากเพจเดิมเพ้โตไลยพี่พามาเที่ยวฝากเลยครับพี่อันนี้ที่ที่ที่นี่นี่เขาเปิดในกี่โมงครับอ่าบ่ายสองโมงถึงผมเริ่มบ่ายสองเลยพี่จริงๆถึงเที่ยงพรุ่งนี้แหละแต่พี่อยู่แค่เที่ยงคืนก็พอแล้วอ่าก็คือส่วนส่วนมากที่นี่ก็คือจะเป็นขายส่งใช่ ก็เหมือนเราหิ้วหิ้วมะพร้าวมาขายสวนน่ะถ้าเอาปลาลองมาเราไม่ได้ขายเราเอาปลาเก็บสวยนะ สวยสวยเราจัดนีโมให้ลูกเพจสักสิบตัวนะ ได้สิบตัวนะคุณตากล้องโรงแรมมาอะไรเราเลือกเองเหรอให้พี่เลือกให้ดี เลือกได้เลยทุกตัวให้พี่เเลือกห้าตัวเราเลือกห้าตัวโอเค เได้แต่แต่ตัวให้เราเลือกเกรดจะดีอยู่แต่เกรดระดับร้านพี่อยู่แล้ว ดีอยู่แล้วเออดีทุกตัวอยู่แล้วใช่เดี๋ยวพี่ลองเลือกให้ผมสักห้าตัวก่อนพี่ลองเลือกมาเป็นไกด์ผมก่อนลิฟต์มาดูฝั่งนี้เลยมีตัวไหนพี่จัจัดตัวไหนพองก็จบอ่ะเนี่ยดเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อินเสิร์ตกันละถ่ายคนไปก่อนให้พองยิงเห็นป่ะเดี๋ยวเล่นพองแล้วกันอ่าอันนี้คือปลายุมันสามเดือนเนะพี่สามเดือนครึ่งนะ ก็ไปก็ไปผสมไปทำอะไรกันได้เลย ได้เลยเสร็จสับ เสร็จสิ้นกระบวนการเลยทีนี้เดี๋ยวนี้ประกาศนี่ส่งออกก็ง่ายนะพี่มีมีคนรับส่ง มีชิปด้วยใช่เออตูนถูกใจตัวไหน อาจริงไม่ได้ถูกใจ ตัวนี้ อ่าอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรีกาแล็กซี่อ๋อเหรอครับทางไปเยอะเลยอืมอันนี้โม่แหละ ีโม่พี่อะถูกแล้วถูกที่สุดแล้วเออผมว่าถูกนะเขาจะได้ถูกไม่ว่าดูแพทเทิร์นดูสีดูสีแล้วกันถ้าดูของพี่ตรงนี้เราพี่กล้าทพี่เจ้าเลยไม่มีโอ้โหสวยงามนี่นะสองตัวนี้นะ แล้วก็ตัวไหนตัวนี้ใช่ปะเลือกอะไรได้หมดนะครับที่เป็นนิโม่ทุกตัวนี้อ๋อที่ที่นิโม่นี่ได้หมดเลยได้หมดเลย าของฝากให้นักเลงประกัดหน่อยครับเออวันนี้แต่อันนี้เอาไปกัดกันไม่ไม่แนะนำนะไม่อย่าอย่าอันนี้คือประกัดสวยงามจริงตีมือแตกกัดกันประกัดกันน่าจะเป็นพวกประกัดหม้อหม้อประมาณนั้นอันนี้เรียกสวยงามอบอกพอบอกนักเรียนประกัดเลยพวกเอาไปกัดกันเลยจบเลย พวกนี้เตรียมขัดโหลเรียบร้อยเปิดสังเวียนนี่ฮะ ใกล้ไปโฟกัสไม่ได้เพราะอะไรเฮียมันโฟกัสไม่ได้มีสวย ไหนมีมีตัวมีกี่ตัวเนี่ยตอนนี้ทนี่เพิ่งเนี้ยทนเป็นตับเลยพี่จับไปดูเนี่ยได้หมดทุกตัวเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่อันนี้พี่ก็เลือกไว้ให้หมดเลยเนี่ยอันเนี้ยนั่นแหละไหนหนึ่งสอง อ่าเอามาโอเคมาใส่ครับผม ยังไม่มาเลย จะเอากระท่อมเหรอนู้จักหน้าพเอาตะวันแล้วเย็นแล้วกินหายตั้งเงินเลย ไหนกี่ตัวหนึ่งสอง สามสี่ ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค อืมครบ พองก็ได้นะพี่ไม่ได้ซีเรียสนะดูตัวเลยงวกาพองพี่พองเลยนะพองทุกตัว อ๋อแต่มันอยู่ตั้งแต่เช้าจริงๆอย่างเงี้ยพี่ขายได้ถึงตัวสี่ร้อยบาทเออนะ่าเงี้ยถ้าเป็นติดเดอดพี่ขายได้อืมแบ่งให้ แพ้กล้อง อันนี้ร้านไม่ชื่ออะไรอะกล้องไผ่เบต้าอืม โอเคพี่ อาตุนก็ใส่ไหนดีวะ ใส่เนี่ยเดี๋ยวพี่เอาถุงให้อาทีนี้เราก็ได้ของไปฝากทางเพจนะแล้วของเรามีอะไรไหมไม่มีไม่มี หมดแล้ว เอาตังค์ไปซื้อก่อนได้ลูกเพจหมดแล้วเอ้ยลูกเพจเราต้องมาก่อน เฮ้ยแน่นอนดิครับโถเออมีนะพี่หยิบตัวพองให้เลยนะ ได้ครับ เจาะเลยครับพี่ อ่าตัวนี้เลยเห็นไหม อ่าโอเคสิบตัวครบครับผมจ่ายตังค์ครับ จ่ายตังค์จ่ายตังค์ควักครับัาครับ ผมหนึ่งพันบาทครับนี่ครับพี่รับตังค์เลยนะครับครับผมแล้วตังค์ขอบคุณครับบก็สนใจปลากัดของพี่ก้องไผ่ก็ติดตามได้ครับกงไปเฟซต้าอ่าเข้าไปนเฟซบุ๊กเลยครับโลกธนาชัยไม่เกิดเลยอ่าฮะโอเคครับผมพี่ขอบคุณมากครับนี่งขอบคุณมากครับ โอเค ตอนนี้เราก็ได้ประกาศไปแล้วเนาะสิตัวที่ร้านพี่ก้องไผ่เบต้าให้ราคาเรามาดีมาก เดี๋ยวไว้เราเอาไปแจกกันในเพจได้ครับ เดี๋ยวรอติดตามกติกากันแล้วกันได้โอเค เดี๋ยวเราพาไปเดินดูกันต่อเนาะ โอเค ไปตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักตีห้านะ เช้าไป อย่างตรงนี้ก็มีพวกปรากัดเนาะ เอ้ยไม่ใช่ประครับประครับเยอะมากเลยนะ มีมีทั้งหมดปลาคราฟปลาทองปลาแม่น้ำแล้วก็ปลาสวยงามแทบจะทุกชนิดเลยนะใช่นี่อย่างตรงนี้ปลาฟาวเวอร์ฮอนก็มีหมอสี อันนี้ยังไม่้รวมแบบว่าพวกกุ้งหอยปูปลาใช่เออดีจริงๆว่ะตลาดนี้แหม่เสร็จละเดินได้ยันเที่ยงทะนนแล้วที่เขาชอบปิดตรงปลายบางไซที่เป็นเหมือน นี่ครับปลาเล็กปลาน้อย มีหมดปลาสอดมานกหางนกยุง ใครซื้อปล่อยบ่อที่บ้านก็ ก็เต็มที่เลยครับตามสบายเลยครับที่นาเลยอันเนี้ยอย่างร้านอุปกรณ์เปิดกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะ ถ้าสมมติว่าอะไรเสียกลางดึกกลางดื่นเนาะก็มาเลือกดูที่นี่ได้เลย เปิดกันยันเที่ยง อายุมันเนี่ยประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงนะพี่พี่พี่ขอไม่ไม่เห็นหน้าพี่ได้นะครับได้ดโฟกัสไปที่ตัวตัวตัวตัวปูหรือว่าตัวตัวกีกรดีกว่าเนาะ อ่า อ่าอะไรต่อนะเมื่อกี้คำถามอ่ามันโตไวไหม มันโตไวไหมคือเฉลี่ยเฉลี่ยค่าอายุของมันเนี่ย อายุประมาณพอกัคนเลยอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยอายุประมาณ ประมาณเกือบ 60 ปี โอ้โหหกสิบปี ใช่ แต่ว่ามันเป็นพันใหญ่ด้วย เราก็จะเห็นว่ามันตัวใหญ่กว่าไอ้พันปกติค่อนข้างเยอะครับอ่าผู้ใจชวนบกมันมีหลายสายพันธุ์ที่ที่เรานิยมเลี้ยงกันถ้าถ้าอย่างนี้ประมาณกี่ปีครับตัวนี้เหรอ ใช่ครับตัวนี้เนี่ยน่าจะมาสัก 20-30 ปีแล้วครับ แล้วอย่างตัวเล็กๆพวกนี้ก็คือใช่ตัวเล็กๆเนี่ยมันมันมันจะมีสายพันธุ์ของมันไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยเออมันจะโตได้ขนาดนี้เออเขาเรียกว่าพันธุ์ก้ามพันแถวครับเออซึ่ง้ซึ่งก็แถวอ่าซึ่งเป็นที่ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไปแต่ ถ้าเกิดเป็นปูที่ที่เป็นคอลเลกชันที่ที่คนที่เลี้ยงแล้วอยากสะสมพันธุ์ที่แปลกๆไป ก็จะมีเป็นพันธุ์ใหญ่อย่างกระบะนี้ที่เขาเรียกว่าเอ่อตากลมอ่าตากลม ตากลมมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ ที่กล้ามกล้ามกับดวงตาของเขากล้ามเขาจะเรียบแล้วกล้ามเขาจะใหญ่แล้วดวงตาเขาจะเป็นวงกลม อ่าเดี๋ยวพี่หยิบตัวใหญ่ให้ดู อันนี้พันเดียวกันป่ะครับใช่ครับอันนี้คือตากลมตัวใหญ่ปะ่ะตัวคนตาเขาจะตัวดวงตาเขาสังเกตเนี่ยไม่เหมือนพันพันอื่นดวงตาเขาเป็นดวงกลมๆเราเลยเรียกว่าพันตากลมอันนี้พันเดียวกันป่ะัอันนี้อันนี้คนละพันป่ะอ๋อก้ลมพันเดียวหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นรุ่เดิมก็คือสามารถเลี้ยงในตู้ปลาในอะไรได้เลยหรือในกระบะก็ได้ใช่ เล่นในกระบะเราไปเดเวลลอปโดยการใส่ทรายเข้าไป แล้วก็ใส่ใส่ถ้วยน้ำน้ำก็จะเป็นถ้วยน้ำจืดถ้วยหนึ่งครับแต่ต้องทำให้มันชุ่มๆด้วยใช่ไหมฮะชิ้นเล็กน้อยครับชิ้นเล็กน้อย แค่หน้าตายชิ้นเล็กน้อยพอครับแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งที่แนะนำก็คือใส่เกลือไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าปูพวกนี้เป็นสัตว์ที่ลอกคราบโดยการทรายลงไปลอกคราบเขาจะได้แร่ธาตุจากเกลือเนี่ยแหละ ในการที่เขาเขาจะลอกคราบได้สมบูรณ์ไม่ก็ตรงนั้นระยะเวลาเฉลี่ยการเปลี่ยน ลี่ยนเปลือการหอเปลี่ยนเปลือกขาคือเนื่องจากอายุอย่างที่ตอนแรกที่บอกว่าอายุเขาค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเขาจะโตค่อนข้างช้า การเปลี่ยนเปลือกเขาเนี่ยพอเปลี่ยนเปลือกที่ใหญ่ไปแล้วเขาก็สามารถอยู่ได้อีกนานแต่วิธีการเลี้ยงเนี่ยการที่จะให้เขาเปลี่ยนเปลือกเนี่ยเราก็เปลือกที่ใหญ่กว่าไปทิ้งไว้ในถังที่เลี้ยงถึงเวลาเขาก็จะเปลี่ยนเขาเองอ๋อก็เลี้ยงง่ายเนาะคนที่สนใจก็มาดูได้สะดวกใช่ใช่ใช่นี่พี่ก็ขายที่นี่ทุกวันพุธเลย่ี่ี่จะขายที่นี่ วันพุธครับที่มีไปขายที่อื่นบ้างไหมมีไปขายที่อื่นไหม ก็จะออกงานอีเวนต์พวกเอ่องานสัตว์เลี้ยงตามตามห้างหรือว่าเออ เป็นพวกงานแฟร์อะไรพวกงานแฟร์ทั่วไปครับโอเคอีกนิดนึง เออเรื่องเรื่องการเลี้ยงโอเค เรารับรับรับรับตามวิธีการเลี้ยงนะคราวนี้มาพูดถึงสิ่งที่เขากินกันบ้าง เออบางคนไปไปให้อาหารที่ไม่ถูกวิธี มันก็ทำให้เขาอยู่ไม่ได้นาน คือเขาเป็นสัตว์กินซากฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงเขาเนี่ยก็จะต้องมีอาหารเช่นเออที่เราให้ง่ายๆอ่ะผลไม้ขนมปังหรือว่าเออเนื้อสัตว์แต่บางคนให้เป็นพวกผลไม้หรือว่าขนมปังอย่างเดียวเนี่ยมันจะจะไม่รอดคนที่จะให้เป็นพวกเนื้อสัตว์ด้วยเออเขาก็ได้ผสมกันไปใช่ไหมครับใช่ครับคืออาหารเขาคือไม่กินไม่เผ็ดไม่เปรี้ยว เนื้อสัตว์ที่เราบริโภคกัน อาหารนักอาหารแมวบางคนก็ให้มันแทนเรื่อยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ อ่าโอเควันนี้เราก็พาเดินกันทั่วเนาะสำหรับจะจักวันพุธกลางคืนนะฮะอ่าก็มีสัตว์น้ำมีอุปกรณ์ สัตว์บกไม่มีเนาะไม่มีครับถ้าน่าจะเป็นสัตว์น้ำแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ก็สำหรับคนที่สนใจก็สามารถมาได้เลย ก็ที่นี่ก็ก็เขาเรียกว่าลานเล่อะอ่าซึ่งตอนวันเนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถของจตุจักรของโซนโซนโซนปลาโซนอะไรอยู่นี้อย่างนี้อยู่แล้วเนาะก็มาได้ตั้งแต่ ท่าไหร่นะเที่ยงเที่ยงวันเที่ยงวันหนึ่งเที่ยงคืนอีกวันยังยังเที่ยงวันอีกวันนับเออเที่ยงวันยันเที่ยงวันอีกวันนึงก็สามารถมาเดินเล่นกันได้สำหรับคนที่แบบว่า เลิกงานเย็นๆนะแบบมีกิเลสนะวันนี้ต้องซื้อปลาเออก็ลองมาดูกันสำหรับกติกาของเราแจกปลา กัดนิโม่สิบตัวสิบรางวัลเลยนะฮะก็กดซับสไครป์เนาะแล้วก็แคปที่คุณครับซับ ซับสไครป์พวกเราเนี่ย มาไว้ในโพสในในโพสใน Facebook อ่า ที่เราจะโพสกันนะฮะ ก็ลุ้นรับกันไปเลย เดี๋ยวเราจะรีบๆส่งเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เลี้ยงที่ไหนเหมือนกันยังไงก็ติดตามกติกาใช่ในกลุ่มในแฟนเพจของเราได้เลยใช่โอเค ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก กดซับสไครป์ในบ YouTube ด้วย โอเควันนี้เราีกันดอีกันะได้รโอเค ก็วันนี้เราลาไปก่อนเนาะได้ครับโอเคเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ